ได้มีช้างพัดหลงเข้ามาเหยียบสนามเล่นกระจุยกระจาย บางครั้งถูกแดดแผดเผาก็ร้อน บางครั้งลมพัดเข้าของสำหรับเล่นก็ปลิวกระจัดกระจายทำให้พวกเด็กหมดสนุก วันหนึ่งพวกเด็กๆกำลังเล่นด้วยความสนุกสนาน เกิดฝนตกหนัก มโหสถมีเรี่ยวแรงมากดุดพญาช้างสาร เห็นเมฆตั้งเขาขึ้น ก็วิ่งเข้าไปในศาลาหลังหนึ่งได้ทัน ส่วนเด็กคนอื่นๆ วิ่งตามไปทีหลัง ต่างเปียกปอน ลื่นล้ม เหยียบเท้ากัน พลาดล้มหัวเข่าแตก ได้รับบาดเจ็บไปตามๆกัน มโหสถ เห็นความลำบากของเพื่อนเล่น จึงคิดว่าการมีศาลาสำหรับเล่น จะได้ไม่ลำบาก จึงบอกให้พวกเด็กๆนำเงินมาบริจาคสร้างศาลาคนละหนึ่งกหาปณะ พวกเด็กก็ทำตาม มโหสถ ให้เรียกนายช่างมาออกแบบสร้างศาลา โดยให้เงินหนึ่งพันกหาปณะเป็นค่าจ้าง นายช่างใหญ่ ขุดตอไม้ปรับพื้นที่ให้เสมอ แล้วขึงเชือกกะที่สร้างศาลา มโหสถเห็นวิธีขึงเชือกของนายช่าง ไม่ถูกใจจึงบอกว่า อย่าขึงเชือกอย่างนี้ควรขึงอย่างนี้ เมื่อนายช่างไม่สามารถทำตามได้ จึงกล่าวว่า ถ้าไม่รู้แม้กระทั่งวิธีผูกเชือก จะสร้างศาลาได้อย่างไร จึงลงมือขึงเชือกเอง เชือกที่มโหสถขึงแน่นหนามาก เหมือนวิศกรรมเทพบุตรขึง มโหสถถามนายช่างว่า ท่านสามารถขึงเชือกได้อย่างนี้ไหม นายช่างตอบว่าทำไม่ได้ มโหสถจึงบอกว่า ถ้าเช่นนั้น ท่านจงทำตามสิ่งที่เราบอก มโหสถจึงออกแบบศาลาให้เป็นส่วนๆ โดยให้มีห้องดังนี้ หนึ่งห้องสำหรับสตรี ไร้ญาติใช้เป็นที่คลอดบุตร สอง ห้องสำหรับสมณพราหมณ์ผู้อาคันตุกะมาพัก 3. ห้องสำหรับคฤหัสถ์ผู้อาคันตุกะมาพัก 4. ห้องสำหรับเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้อาคันตุกะได้มาพัก มโหสถออกแบบห้อง แต่ละห้องให้มีประตูทางเข้าออกด้านหน้ามุก มีห้องสำหรับวินิจฉัยและโรงธรรม มีสนามเล่นอยู่ตรงกลาง ครั้นศาลาเสร็จ ก็ให้จิตกรเอกมาเขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง อย่างวิจิตอ่อนช้อยงดงามตามจินตนาการของตน มโหสถเป็นแม่งานควบคุมการก่อสร้างศาลาเองทุกประการ คิดว่าศาลายังไม่งดงามพอ จึงให้ขุดสระบกรณี ก่ออิดล้อมรอบ มีเหลี่ยมมุมคดเคี้ยวประมาณหนึ่งพันแห่ง มีท่าสำหรับลงอาบประมาณหนึ่งร้อยท่า เต็มไปด้วยดอกบัวห้าชนิด ให้จัดสวนหย่อมไว้ริมสระ ปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิดอกออกผลงดงาม มโหสถเริ่มใช้ศาลานั้น ตั้งโรงทาน ให้ทานสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรม และคนเดินทางจรมาจากต่างแดน ผู้คนเป็นอันมากได้มาอาศัยศาลานั้น มโหสถนั่งในศาลา แนะนำผู้คนให้รู้จัก สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเริ่มให้การวินิจฉัยคดีความต่าง